ชัยที่ว่าทับมรณทองวนหนึ่งทับหนึ่งได้ที่สามครับ สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายนนทวัฒน์ผมอที่เจ็ดครับเด็กชายริภูมิสุวรรณเลขที่เก้าครับเออครับพี่เด็กชายวลีลาแต่รัตนาเมธีเลขที่สิบเอ็ดน้ำมันครับหนึ่งครับสวัสดีครับ ผมเด็กชายวีิรบุฒมันสิงเลขที่สิบสามครับอนู่าับอลหนึ่งครับผมสวัสดีครับ ผมเด็กชายวลีดุสีวงครับมหนึ่งครับหนึ่งเลขที่สิบสี่สวัสดีครับผมพี่เด็กชายอบอุ่นที่มาขอครับเลขที่สิบแปด ้ตัดฟางให้เป็นท่อนๆ แล้วใส่ลงในบิกเกอร์ แล้วเทน้ำไป2ส่วน3ของบิกเกอร์ที่สองใส่แท่งแก้วบนสายกดฟางให้จมน้ำแล้วนำไปตั้งบนตะแกรงลวด งไปในน้ำต้มฟาที่เย็นแล้วนะครับแล้วจากนั้นทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ใช้หลอดหยดดูดน้ำต้มฟางลงบนกระจก สไลด์ แล้วใช้กระจกปิดสไลด์เอียงทำมุม 45 องศา แล้วใช้เข็มเขี่ยรองกระจกปิดสไลด์ ค่อยๆ วางลงเพื่อไล่ฟองอากาศออก ปิดสไลด์มาวางบนแท่นวางวัตถุให้เล่นวัตถุที่มีกำลังเสียต่ำที่สุดก่อน ปรับชาติับโจนเห็นพารามีเทียมและใช้เครื่องฉายทอดสัญญาณลักษณะจากกล้องจุลทรรศน์มาเก็บใกล้ลิงกา ารามิเซียม เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกโปรโตซัว ซึ่งมักเกิดในบริเวณที่มีการเน่าของวัตถุอนินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นซากพืชเช่นใบไม้ หญ้าซากสัตว์หรือเศษอาหารปกติจะใช้เป็นตัวแทนของสัตว์เซลล์เดียว กลุ่มที่มีขน ซีเรียในเรื่องโครงสร้างของเซลล์การกินอาหารการแบ่งเซลล์ และการแพร่พันธุ์ แบบใช้เพศปัจจุบันพบว่าลูกปลาไวอ่อนสามารถกินพารามิเซียมเป็นอาหารได้ และสามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงให้เพิ่มจำนวนมากมายได้อย่างง่าย ๆทำให้พารามิเซียมกลายเป็นอาหารธรรมชาติ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการอนุบาลลูกปลาไวเอาอ่อน โดยเฉพาะในธุรกิจการเลี้ยงปลาสวยงาม เพราะทำให้ลูกปลาไวอ่อนที่มีการขนาดเล็กจเจริญเติบโตไว และมีอัตราการรอดสูง มีความสำคัญสำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดปลาปอมปลาปลาดัวปลาเทวดาปลาม้าลาย และปลาซิวชนิดต่างๆ อย่างมาก ที่สำคัญคือผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามทั่วไปสามารถเตรียมเชื้อ พารามิเซียม และดำเนินการเพาะเลี้ยงได้อย่างง่าย การแพร่พันธุ์ของพารามิเซียมพารามิเซียมมีการแพร่พันธุ์ได้สองแบบคือ 1. การแพร่พันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยวิธีการแบ่งตัวตามขวาง ด้วยการแบ่งนิวเคลียสก่อน โดยมาโครนิวเคลียสจะแบ่งแบบอะมิโตซิส ส่วนไมโครนิวเคลียสจะแบ่งแบบมิโตซิส จากนั้นจึงเกิดการแบ่งไซโทพลาซึม การขยายพันธุ์วิธีนี้จะเกิดในภาวะปกติที่มีอาหารสมบูรณ์ หรือในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งปกติ พารามิเซียมแต่ละตัวจะมีการแบ่งตัวประมาณวันละสี่ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นการแพร่พันธุ์ที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว 2. การแพร่พันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยวิธี conjugation การสืบพันธุ์ด้วยวิธีนี้มักเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการแพร่พันธุ์โดยแบ่งตัวมาก ๆ เข้า จนทำให้ร่างกายเกิดอ่อนแอลง จึงต้องมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์การคอนจูเกชันการเคลื่อนที่เรียกว่าซีเลีย ลักษณะภายนอก ลำตัวแบนรูปไข่ด้านหน้าค่อนข้างกลม ส่วนด้านท้ายจะเรียวแหลมกว่ารูปร่างของลำตัวจะคล้ายรองเท้าแตะหรือคล้ายเท้าทำให้มีชื่อชื่อเรียกว่า slipper animal ผนังเซลล์เป็นแบบ pellicle มีร่องเป็นรูปหกเหลี่ยมไปทั่วตัว มีความยืดหยุ่นดี และมีทำให้มีรูปร่างคงที่ ผิวนอกจะมีลำตัวแบบมีขนปกคลุมโดยรอบทำให้การเคลื่อนที่หรือว่ายน้ำได้ดี ด้านข้าง ลำตัวมีร่องเว้าเป็นปากเด่นชัดเจน เรียกว่า p e r i s t o m หรือ oral group มีซีเรียเรียงอยู่ในขอบปากขอบปากโดยรอบ และมีช่องเล็กๆทางด้านท้ายลำตัวสำหรับขับถ่าย ลักษณะภายในภายในเซลล์ประกอบด้วย นิวเคลียสขนาดใหญ่ รูปไข่อยู่เกือบกลางเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต และทำงานการทำงานของเซลล์มีนิวเคลียสเม็ดเล็กอยู่ใกล้ๆทำหน้าที่ควบคุมการสืบพันธุ์ใช้เพศมีคอนแทคทายวอลคูทั้งด้านทางด้านหน้าและท้ายลำตัวทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียคล้ายไต และมีฟูดเวลคูที่เกิดในจากการการกินอาหารอยู่จำนวนมาก การเคลื่อนที่พารามิเซียม จัดเป็นโปรโตซัวที่เคลื่อนที่ไป พาราเมเซียมกินอาหารแบบกลืนกิน โดยการโบกพักของซีเลียทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำ นำเอาจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆ เข้าไปในปาก แล้วถูกล้อมรอบกลายเป็นฟู้ดแวคคิวเข้าไปในเซลล์